ต่อมาเราจะทดสอบการเรนเดอร์พาร์ติเคิลในแบบต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่ 7 แบบ ก็คือ 1 ครับแบบ non ก็คือไม่แสดง particle ใด ๆ เลย แบบที่ 2 คือแบบ halo ก็จะแสดง particle เป็นแบบ ดวงไฟเรืองแสง เราสามารถทดสอบได้นะครับ โดยการหยุด particle ไว้ก่อนแล้วกด F12 ลองเรนเดอร์ดู จะพบว่าจะเป็นลักษณะของจุดไฟเรืองแสง ตัวต่อมาแบบลายก็จะเป็นแบบ พาริเคิลแบบเส้นครับ สามารถเรนเดอร์ดูได้เช่นเดียวกัน จะเห็นว่ามีรูปแบบที่เป็นเส้น ตัวตวาแบบพา t นะครับ ก็จะแสดงเป็นเส้นพา t ในที่นี้เราไม่ได้กำหนดไว้ลักษณะเลยออกมาเป็นเหมือนกับตัวฮาโลตัวต่อมาเนี่ย คืออ็อบเจกต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้กันนะครับ และกรุ๊ปก็จะเป็นพาร์ติเคิลแบบกลุ่ม และสุดท้ายบิ l บอร์ดพาร์ติเคิลจะออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม แบบนี้นะครับแผ่นสี่เหลี่ยม ทดลองเพลย์ดูนะครับ ก็จะเหมือนแผ่นสี่เหลี่ยมค่อยๆร่วงลงมา กด F12 ดูได้นะครับ ซึ่งเราจะลองทดสอบการใช้งาน Render Particle แบบ Object กันดู วิธีการก็คือให้เลือกการ Render นะครับ เป็นแบบ Object Object นะครับ กลับไปที่หน้าจอครับให้เราสร้างวัตถุที่ต้องการจะใช้เป็นต้นแบบของพาร์ติเคิลในที่นี้นะครับเราจะสร้างเป็นแบบ UV Sphere โดยการกดชิป A Mesh UV Sphere ก็จะได้รูปทรงกลมมา1รูป จากนั้นนะครับให้เราย่อ รูปทรงกลมกด S แล้วก็ย่อลงไปให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ จากนั้นนะครับ ให้คลิกที่วัตถุที่เราใช้ทำพาร์ติเคิลก็คือเพลนกลับไปที่ Render อีกครั้งหนึ่งไปดูที่ช่องออบเจกต์นะครับ จะเห็นว่าช่องออบเจกต์จะมี บรรทัดที่เขียนว่า Dupli Object หรือ Duplicate Object นั่นเองนะครับ ให้เราเลือกไอคอนหยดสี ตรงนี้นะครับ เราเราก็ทำการจิ้มไปที่วัตถุที่เราต้องการจะให้เกิดเป็นตัวพาร์ติเคิลเมื่อเราจิ้มเสร็จแล้วจะสังเกตว่าตัว พาร์ติเคิลก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามที่เราต้องการ สามารถปรับขนาดได้นะครับตามขนาดไซส์ ลองทดสอบ โดยการกดเพลย์ดูนะครับ จะเห็นว่าตัวพาร์ติเคิลจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นตัววัตถุทรงกลม ตามที่เราได้ กำหนดไว้ ซึ่งเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ เช่น size ว่าจะมีขนาดเท่าไหร่ หรือจะเป็นขนาด random random size นะครับ ก็จะมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงกันไป เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ ขึ้นอยู่กับงานที่เราต้องการ แบบนี้นะครับ หากไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยให้เราทดสอบนะครับ ลองตรวจสอบบริเวณหน้าต่างที่เขียนว่า display นะครับ ว่ามีการคลิกที่คำว่า render หรือไม่ บางครั้งเราอาจจะเผลอไปคลิกที่ non หรือว่า point circle ต่างๆ ให้เราคลิกที่ render นะครับ แล้วก็คลิกดูผลลัพธ์ ทดลองดูผลนะครับ ก็จะเห็นว่ามีการ เรนเดอร์งานได้ตามที่เราต้องการ อาจจะลองปรับขยับมุมกล้องสักเล็กน้อย นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มคุณสมบัติของวัตถุ แล้วก็ลวดลายบนตัววัตถุได้โดยคลิกไปที่วัตถุที่เราเป็นวัตถุตั้งต้นนะครับ แล้วก็ปรับค่า ได้ตามที่เราต้องการปรับไปที่ตัวของ material นะครับ อาจจะเพิ่มสีลงไปผมใช้สีแดง ก็วัตถุใน particle ก็จะเปลี่ยนแปลงตามทดลองเรนเดอร์ดูนะครับ จะสังเกตว่า เมื่อเราเรนเดอร์แล้วจะเห็นว่ามีการปรากฏของพาร์ติเคิลรูปลูกบอลสีแดงตามที่เรากำหนดคุณสมบัติไว้ แต่ก็ยังปรากฏแผ่นที่ใช้กำเนิดพาร์ติเคิลติดมาด้วย หากเราต้องการซ่อนแผ่นกำเนิดพาร์ติเคิลให้เราไปดูที่ช่อง emitter นะครับ คลิก อย่าลืมคลิกที่จุดกำเนิดก่อนนะครับ ไปดูที่ ช่อง Render นะครับ Render จะสังเกตว่าจะมีการเช็คถูกที่คำว่า Emitter ให้เราเอาเครื่องหมายเช็คถูกออก แล้วทดสอบ Render ใหม่อีกครั้ง จะพบว่าแผ่นหายไปแล้วนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการซ่อนจุดกำเนิด Particle นั่นเอง